โอเคครับผมก็สวีดัสสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ วันนี้อยู่หน้าเกมของ Space Winner หรือว่า Racing ของเรานะเหมือนจัดให้เพื่อดูดีฝ่าเนาะ โอเคครับไม่รอช้าขอใส่เลยดีฝ่านะครับ วันนี้ทุนไปที่สองหมื่นนะเพื่อนเออมา ซื้อสเกตเตอร์ซื้อฟิชปินไปเราซื้อไปที่ห้าพันครับไบนี้ครับงั้นงั้นงั้นลงเท้ามาก่อนเลยเฮ้ยลงล้อวงล้อโอ้โหถ้าคูณไปไหนก่อน โอ้สมาธิเอ้ยโอเคมาคูณ2ครับ เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเบิ้ลตับสับระเบิดไปเพื่อน สวยงามมีสิบดอกนี้มีอะไรต่อไหมมาพับพับพับบไม่ลงว่ะ เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอ้ยวงล้อมาอีกแล้ว หยาบแล้วเพื่อนหยาบพระรามนะครับ ทิปหายให้แค่นี้ไม่ได้เพื่อน วงล้อมาตอนนี้เท่าไหร่เพื่อนสองหนึ่งศูนย์คูณห้าโอเคมีขอเคหนึ่ง เคหนึ่งโอ้โห เคไม่ลงคูน้อยไปหน่อยว่ะ โอเคมีคิวสวยงามครับถุงมือสามมาพับพับสวยงามดีเพื่อนวงร้อหนึ่งโอ้โหคูณน้อยไปหน่อยอะแม่งคูณห้าหัวพี่น้อยจังอะเพื่อนสาเบิ้ลตัดจับระเบิดเอ๊ะไอ้ย้ำอีกทีครับ มาเออ เลซิ่งสวยงามขอเ K3A1 อะไรก็ได้ สวยเพื่อนตกคุณหน่อยอะตกคุณอะตกคุณไม่ลงโอ้ตกคุณไปไหนเฮ้ยลืมคูณหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหยังหยาบกดแม่งเลยคูณสามมา แล้วไงต่อกดแม่งอีกทีนึง โอเคครับ โอเคหกร้อยคูณสามอีกสองหมุนว่าไงเพื่อนเอาหน่อย เรซิ่งเรซิ่งกิงกาเบลอย่างหยาบหยาบจริงไปครับ จะขอแบบเบ็ดห้าร้อยเลยว์ปไปดีครับเพื่อนแม่งซื้อไม่แตกก็ต้องเบ็ดนอกนะ เราซื้อไม่แตกนะครับ โอ้โห เบ็ดนอกนี่พอกันเลยครับหนักไฟอีก เพื่อนรักเรซิ่งเพื่อนรัก หนูลืมจ่ายหรือเปล่าลูก ไป ไปอีก หูยังหยาบงอมพระรามแล้ว โอ้โห โอเคมีคูณ 3K มางอมพระรามแล้ว โอ้โหเลสซิ่งเจสองมาสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนดิหยุดก่อนเพื่อน หยุดก่อน เออเออไหลไปตรงนี้เพื่อน สวย ๆ อีหมวยจ๋ามาแจ้หนึ่ง โอเคคุณแปดได้อยู่ กลับมาว่ะ อุ้ยเข้าฟรีเข้าฟรีเพื่อนเป็นห้าร้อยเอาดี มาดิครับผมก็มาดิครับ เลิกมานี้เลิกแน่นอน เปิดสวยๆคูณสี่มาก่อนเนอะเปิดสวยๆเจเรอกับเคมาสวยงามพระรามแปดเมื่อไหร่ไปตรงนี้มีอะไรต่อไหมมีเคไหลมาขอตัวคูณอีกตัวคูณนิดนึงตัวคูณนิดนึงเพื่อนคูณนิดนึงมาที่สามพันว่ะ เอาหน่อย ลูกชายวิ่งโหแม่งว้าวจัดไม่แตกเหรออูสองหมุนว่าไงครับ เจโอเค ขอเดซิ่งหนึ่งลดมาวิ่งแต่ไงบัก บัก มาต้องแตกแล้วไม้นี้มาเนี่ยแตกไปด้วยคน เสียงหลงเลยกู คูณสิบเอ็ดสวยสวยเออคุงมึง อีกหกหมุนนะขอหน่อยเพื่อนคูณเก้าคูณยี่แล้วเพื่อน เป็นห้าร้อยด้วย มาขอจังๆ เลิกเลย เอามาประแจหนึ่งเออมีติดขอประแจหนึ่งประแจหนึ่งที่ลง เอาหน่อยเพื่อน โอเค เลิกกูเลิกเต็มระบบ เต็มระบบเพื่อนตรงนี้ปังโอเค สวย ๆ อุ้ยสี่หมื่นห้าเลิกกูเลิก เลิกเลยเพื่อน อุ้ยมาไงวะ เกือบโดนแล้ว โอเคครับเพื่อนครับของจริงว่ะ โอเคครับเพื่อน วันนี้ก็กำไรมาอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผม โอเคก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งไว้ด้วยนะครับ อยากดูเกมไหนก็ขอมาได้นะเพื่อนนะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายอีก